ไปเล่นอะไรกัน ไปเล่นอะไรมาเมื่อกี้ไปเล่นม้าหมุนค่ะครับ โอเค สนุกป่ะ สนุกมากเลยแต่ว่าก็ก็นนั้นน่าจะสนุกกว่า ไปดูกัน ไปดูกัน ไปดูกันว่าจะสนุกหรือไม่สนุก ไปสองอันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องไปเล่นอันนู้นกันนี่จรวดอันนั้นนั่นน่ะจรวดอันนั้นเนี่ยนี่ก็จะไปเล่นกันเนาะ โอเคนี่คืออะไรอ่ะ โคโรหนูผู้จะไม่ทำผักทำก็ได้มาอีกแล้วนะทุกคน อันนี้เป็นวิตามินซีอมได้ เป็นของเด็กแบบผูดยังไม่ทันหัดทำก็ไปเอามาอีกละทีเดี๋ยวเราก็แวะเที่ยวกันเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราไปสระน้ำกันบ้างเราตกลงกันไว้นานแล้ว to as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at เละอันนี้เอาพ่อลองกินดูมันจะกรอบไหนขอลองกินหน่อย ก็เปรี้ยวอร่อยดี